เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลผุดไอเดียการสร้างแพลตฟอร์ม วิดีโอสตรีมมิ่งของคนไทย เพื่อเอาไปแข่งกับ วิดีโอสตรีมมิ่งระดับโลกอย่าง Netflix คุณคิดว่าทำได้จริงหรือไม่ คือจริงๆแล้วนะครับ ต้องบอกว่าประเทศไทยจริงๆ แล้วไม่ได้ขาดแคลนแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับเรามีแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอยู่แล้วนะครับ เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงหรือสามารถที่จะเอาไปแข่งกับแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งระดับโลกอย่าง Netflix, iFlix นะครับ HBO Amazon Prime เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาไปแข่งขันกับเขาได้นะครับเนื่องจากว่าคอนเทนต์ของตัวเราเนี่ยมันยังไม่แข็งแกร่งพอนะครับ คือในประเทศเรานะครับมีหลายแพลตฟอร์มมากครับไม่ว่าจะเป็น True ID ของ True นะครับแล้วก็ AS Play ของ AS นะครับหรือแม้กระทั่ง Mono Max ของค่าย Mono ก็มีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองในการทำวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับแล้ว ก็มีคอนเทนต์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ ไม่ว่าจะเป็น True ID ครับ ที่มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้ได้ดู AAS Play นะครับ ที่มีวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับ มีการผูกสัญญากับทาง s b o ไว้ด้วยนะครับ รวมทั้งตัว Mono Max นะครับ ที่มีให้รับชมเหมือนกัน แล้วตอนนี้ ทางประเทศไทยเนี่ยขุดไอเดียขึ้นมา ที่จะสร้างแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งออกมาตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่พร้อมจริงหรือไม่ใช่ว่าตลาดวายไปแล้ว ถึงคิดจะผุดไอเดียนี้ขึ้นมา และ ถ้าทำขึ้นมาแล้วจะเอาคอนเทนต์อะไร ไปลงให้แพลตฟอร์ม แล้วสามารถสู้กับวิดีโอสตรีมมิ่งระดับโลกได้ คือต้องบอกก่อนว่าธรรมชาติของคนไทยเนี่ยติดดูฟรีนะครับผม ไม่มีทางที่เขาจะจ่ายเงินรายเดือนเพื่อซื้อคอนเทนต์ระดับประเทศดูแน่นอนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นละครนะครับ หรือว่าเกมโชว์ต่างๆ ซึ่งมันสามารถหาดูได้ตามฟรีทีวีเนี่ย คนก็คงจะไม่จ่ายเงินเพื่อซื้อคอนเทนต์ระดับนี้ดูในช่องแพลตฟอร์ม ใช่ไหมล่ะฮะแล้วทำไมคนถึงจ่ายเพื่อดู Netflix Netflix ้วครับแน่นอนครับว่าใน Netflix เนี่ยมันมีวิดีโอสตรีมมิ่งหลากหลายประเทศและมีวิดีโอให้ได้รับชมเยอะมากๆ พร้อมทั้งมีบริการในการแปลภาษานะฮะซับไทยให้ได้รับชมกันคือมีทั้ง ความสะดวกสบายนะครับ แล้วก็ตรงตามความต้องการของตลาดนั่นเอง ซึ่งถ้าสมมุติว่าทางไทยฟิกเนี่ย จะสร้างแพลตฟอร์มมาเพื่อสู้กับ Netflix ที่เขาสั่งสมเวลาและประสบการณ์มาเป็น 10 1ปีเนี่ย คุณต้องใช้เวลาสั่งสมมาไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ ไม่ใช่ว่าคุณจะเปิดวิดีโอขึ้นมาแล้วก็จะเอาวิดีโอหรือคอนเทนต์มายัดยัดยัดยัดยัดแล้วให้คนไทยไปเลือกดูเนี่ยคุณมันเป็นไปไม่ได้ครับ คนไทยไม่ดูแน่นอนครับ แบบนี้เพราะว่ามันเป็นการดูถูกคนไทยเกินไปนะครับ คอนเทนต์ลวกๆอะเขาไม่ดูนะครับเอาง่าย ๆ แค่ตอนนี้เนี่ยฟรีทีวีเนี่ยละครไทยจากช่องต่าง ๆเนี่ยเลตติ้งขนาดไหน คนดูเยอะมากขนาดไหน ตอนนี้นะครับ ตามธรรมชาติของคนไทยเขาไม่ดูทีวี แล้วด้วยซ้ำนะครับ เราสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube หรืออะไรก็ตามนะครับที่มันสามารถรับชมย้อนหลังได้เนี่ยเขาก็จะเลือกไปดูช่องทางนั้น และอีกอย่างหนึ่งช่องทางเหล่านี้เนี่ยเป็นช่องทางที่สามารถรับชมได้ฟรีด้วยนะครับฉะนั้นการเสียเงินเพื่อจ่ายรายเดือนนะครับให้กับไทฟิกเนี่ยจึงเป็นไปไม่ได้เลยครับ ที่มันจะประสบความสำเร็จสำหรับผมนะครับที่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็เป็นคนที่มี มีสมาชิก Netflix รายเดือนด้วยนะครับ ผมอยากตั้งคำถามกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลนะครับ ว่า1นนะครับคุณจะเอาคอนเทนต์อะไรไปสู้กับเขานะครับ คอนเทนต์ที่คุณมีพร้อมที่จะแข่งกับแพลตฟอร์มระดับโลกแล้วหรือยัง 2. เงินทุนสามารถที่จะซื้อคอนเทนต์ดีๆ มาลงให้กับแพลตฟอร์มของคุณ สู้เขาได้ไหมนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Netflix iFlix นะครับ หรือว่าจะไม่ต้องอะไรมากครับ แค่แพลตฟอร์มในประเทศไทย อย่างเช่น a อ Play นะครับ t ู ID แล้วก็ Monomax เนี่ย คุณสู้กับทางแพลตฟอร์ม 3 แพลตฟอร์มนี้ได้หรือไม่นะครับ ถ้ายังไม่ได้นะครับผมคิดว่าคุณพับเก็บโครงการนี้ไปก่อนดีกว่า เอาไว้คราวหน้าคิดโครงการอะไรดี ๆได้ใหม่ค่อยเอาออกมาเสนอนะฮะ ตอนนี้ผมคิดว่าโครงการนี้ไปไม่รอดแน่นอน และเพื่อนๆแหละครับคิดว่าโครงการนี้ของทางกระทรวงดิจิตอลเป็นอย่างไรกันบ้าง เหมาะสมที่จะทำหรือไม่ และคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยนะครับเล่าให้พวกเราฟังว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับผมแล้วก่อนจากกันนะครับอย่าลืมครับ ครับฝากกด subscribe กดปุ่มกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆ จากช่องอาจารย์โอมต่อไปในอนาคต และเจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ Mr. Lova Lova Lova mm. Now Mr. Lova Lova